่อไปนี้นะครับก็คืออยากจะให้ผู้ชมทุกท่านจำไว้เสมอนะครับ ว่าทุกครั้งที่มีการนำเสนอ หรือมีการพิชชิ่งการพิชชิ่งไม่ใช่การให้ข้อมูลหรือการให้อินฟร์เมชันการพิชชิ่งไม่ใช่การอินฟอร์มการพิชชิ่งไม่ใช่เป็นการแจ้งเพื่อทราบนะครับทุกคนเปลี่ยนจากการอินฟอร์มนะครับให้เป็นการบอกเล่าเรื่องราว หรือ storytelling และมันจะทำให้การพิชชิ่งของเราเนี่ย เกิดเป็นเรื่องราวที่ติดตราตรึงใจคนที่รับฟังนะครับ ถ้าบางท่านนึกภาพไม่ออกว่าคำว่า storytelling หรือการบอกเล่าเรื่องราวเป็นยังไงลองนึกถึงสมัยเด็กๆ นึกภาพออกไหมครับว่าคุณครูนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ แล้วเด็ก 10 คนนั่งล้อมวงแล้วก็บอกว่าเด็กๆมารวมตัวกัน เดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังนะครับ วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องหมู 3 ตัว เด็กๆ ทุกคนจะมานั่งเรียงล้อมเราแล้วก็ไม่สนใจสิ่งรอบข้างอีกเลย แล้วก็จะนั่งเงี่ยหูฟัง แล้วก็มองคุณครูอย่างตั้งอกตั้งใจ นั่นแหละครับ คือพลังของการบอกเล่าเรื่องราว เรายังจำเรื่องราวเหล่านี้ได้หรือไม่ เราจะลองมาฝึกฝนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้พิชชิ่งของเราเนี่ยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยเด็กๆ ที่เราเคยได้รับฟังกันมาครับ เราเวลาเราดูหนังนะครับ มันจะมีฉากจำนะครับเสมอเลย ฉากจำเหล่านั้นเนี่ย มันก็ไม่ต่างกับการที่เราเขียนบทขึ้นมา แล้วก็เอาฉากเหล่านั้นไปใส่ใน Presentation นะครับเราลองมาระลึกถึงฉากจำในแต่ในหนังแต่ละเรื่องกันนะครับ ถ้าพูดถึง Titanic นะครับฉากจำที่เราจะจำได้คือภาพอะไรครับ ภาพแจ็คกับโรสอยู่บนหัวเรือหรือเปล่าครับ แล้วก็จับกลางแขนแล้วก็ หลับตา นะครับโบยบินไปสู่ท้องฟ้ากว้างในมหาสมุทร อันนี้คือเป็นฉากจำที่ผู้กำกับเป็นคนกำกับมันขึ้นมาเพื่อให้คนจำแล้วไปบอกต่อ เช่นเดียวกัน ไม่ต่างกันนะครับ เรื่องของการนำเสนอหรือพิชชิ่งเนี่ย เราสามารถสร้างภาพจำหรือฉากจำเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคได้ แต่มันจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเขียนบทก่อนนะครับ อย่างที่ผมได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นนะครับ มันก็จะมีอยู่ 4 องค์ประกอบใช่ไหมครับหคือ นำเสนอทุกครั้งเลยนะครับ1คืออย่างแรกเลยคือสร้างภาพให้เห็นปัญหาเลย problem หรือ conflict ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกใบนี้ มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะบนโลกใบนี้นะครับสปัจจัยที่ 2 ที่จะต้องมีอยู่ในบทเสมอนั่นก็คือเรื่องของทางแก้ปัญหาเหล่านี้ หรือโซลูชันที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปคืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องตามติดติดมาจากคอน FLICT ที่เกิดขึ้นในสังคม หลังจากเกิดเราฉายภาพเรื่องของโซลูชันให้ให้กับผู้รับฟังได้เห็นแล้ว 3 นะครับสตีฟจ็อบจะใช้เป็นประจำเลยนะครับ ก็คือจะฉายภาพให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้คุณรู้หรือไม่ว่ามันเกิดขึ้น เพราะมีผู้ร้ายเหล่านี้อยู่บนโลกใบนี้ นั่นก็คือมอนสเตอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับ เพื่อทำให้ผู้ฟังเห็นว่า ตรงนี้แหละที่เป็นตัวการแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับสุดท้ายเลยก็คือมาถึงปัจจัยตัวสุดท้ายคือองค์ประกอบที่ 4 ก็คือเรื่องของพระเอกหรือฮีโร่นะครับ ซึ่งกระโดดเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ ผู้ฟังลองนึกดูนะครับ นี่คือ 4 องค์ประกอบที่สามารถเอาไปเขียนได้ในบทก่อนที่เราจะทำ Presentation ของเรา หรือก่อนที่เราจะเริ่มต้นเปิด PowerPoint แล้วก็มานั่งเขียนมันขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเขียนบทก่อนลองนึกภาพเลยนะครับว่า Presentation ของเรามันจะไม่เป็นรูปแบบเดิมอีกต่อไปแล้วครับมันจะไม่มีแพทเทิร์นที่ ที่สมบูรณ์แบบมันจะไม่มีแพทเทิร์นที่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะต้องฉายภาพปัญหาที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ตัวเองสนใจถูกไหมครับมันจะไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีการเป็นแพทเทิร์นที่ว่าที่มาของการของโครงการคืออะไรวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรกลุ่มเป้าหมายของเราคืออะไร อะไรต่างๆ รูปแบบการนำเสนอแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นซึ่งถามว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถนำเสนอได้ในระยะเวลาที่จำกัด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเขียนบทขึ้นมาโดยมี4องค์ประกอบเหล่านี้ มันจะทำให้เราฉายภาพขึ้นมาภายในระยะ 2 ระยะเวลา 2 นาทีได้ เราสามารถสร้างสตอรี่ให้คนเขาเห็นได้ว่าโลกใบนี้เกิดปัญหาอะไร ทางแก้ของมันคืออะไร ศัตรูไวรัสที่มันทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้คืออะไร และเราเนี่ยแหละแบรนด์ของเราหรือ SE ที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละ จะเป็นตัวแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ผมจะขอพูดไปถึงเรื่องของตัวรายการนินจาสามให้นิดนึงนะครับ ลักษณะของการนำเสนอที่เป็นในรายการนินจาสามให้ก็จะใช้เทคนิคคล้ายๆคลึงกันนะครับ คือฉายภาพไปเห็นว่าตอนนี้ปัญหาในสังคมโลก ปัญหาในสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือคอน FLICT อะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะมีการฉายภาพไปเห็นถึง ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถได้รับการแก้ไขได้ง่าย ๆ เลยนะครับ ถ้าชุมชนสังคมหรือคนละวัยรุ่น หรือผู้สูงอายุ หรือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ย ช่วยเหลือร่วมมือกันนะครับ ปัญหาเหล่านี้ก็จะสามารถหายไปได้ก็แสดงให้เห็นภาพถึงโซลูชันนะครับแล้วก็มันจะมีการดำเนินเรื่องนะครับในรายการจะมีการดำเนินเรื่องว่าศัตรูและเหล่าร้ายเหล่านี้มันคือใครนั่นก็คือปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มันหมักหมมที่มันก่อร่างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันตัวเนี้ยมันจะเป็นผู้ร้ายที่ในเรื่องพยายามจะเล่านะครับ ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีเหล่านินจานะครับแล้วก็มี เพื่อนๆ ของนินจา นะครับ เพื่อนๆของนินจาเนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้ เรื่องของนินจาสามให้ก็จะฉายภาพลักษณะของเทคนิคคล้ายๆกันนะครับ ก็คือจะมี 4 องค์ประกอบ นั่นก็คือเรื่องของ Storytelling นั่นเอง